ก่อนที่ทาง Apple จะเปิดตัว iPhone เรือธงในวันที่ 13 ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาย้อนดูกันว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น Apple ได้มีการเปิดตัว iPhone มาแล้วกี่รุ่น และมีรุ่นไหนกันบ้าง จนถึงณปัจจุบันนี้นะครับในคลิปนี้ผมสรุปให้ฟังนะครับ ต้องบอกว่าในปี 2020 นี้ถือว่าเป็นปีที่ 13 ตั้งแต่ iPhone รุ่นแรก ถูกเปิดตัวออกมาในปี 2007 นะครับแล้วก็รุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปนั่นก็คือ iPhone SE ปี 2020นั่นเองครับเดี๋ยวก่อนอื่นครับเรามาดูกันว่าณนะตอนนี้มีทั้งหมดกี่รุ่นตั้งแต่รุ่นแรกมาจนถึงรุ่นปัจจุบันนะครับให้ดูกันคร่าวๆว่ารุ่นที่ออกมานั้นกี่ปีแล้วนะครับด้านขวามือสุดของผม iPhone 3 GS เปิดตัวเมื่อ 2009 นะครับถือว่าเป็นรุ่นที่ 3 iPhone 4 เปิดตัว 2010 iPhone 4S เปิดตัว 2011 นะครับ แล้วก็ต่อมาครับเป็น iPhone 5 นะครับเปิดตัวไปเมื่อปี 2012 iPhone 5s เปิดตัวไปเมื่อ 2013 นะครับนอกจากนี้ครับในปี 2013 มีการเปิดตัวอีกรุ่นหนึ่งก็คือ iPhone 5c นะครับต่อมาครับในปี 2014 ครับเป็นการเปิดตัว iPhone หน้าจอใหญ่ครั้งแรกนะครับนั่นคือ iPhone 6 แล้วก็ iPhone 6 plus ในกล่องตัวนี้ที่เราเห็นอยู่ก็คือ iPhone 6 plus นะครับปี 2015 ครับเป็นการเปิดตัวของ iPhone 6s กับ 6s plus นะครับเป็นการอัปเกรดจาก iPhone 6 มาเป็น 6s ซึ่งสปีดเร็วขึ้นที่เราเห็นได้ชัดก็คือในเรื่องของจะเป็น รีส์แรกที่มีสีชมพูโรสโกมาให้ใช้ และนอกจากนี้หน้าจอยังมาพร้อมระบบ 3D Touch นะครับก็คือเราจะได้เห็นในตระกูลของ 6S เป็นต้นมา ถัดจากนั้นปีต่อมาครับจะมีการเปิดตัว iPhone อยู่ 2 รุ่นนะครับประกอบไปด้วย iPhone SE รุ่นที่ 1 ซึ่งจะเปิดตัวไปเมื่อช่วงมีนาคมของปี 2016 นะครับแล้วก็ต่อมาครับช่วงกันยายนนะครับเป็นการเปิดตัวของ iPhone 7 แล้วก็ iPhone 7 Plus ซึ่ง 2 รุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่กันน้ำได้เป็นครั้งแรกนะครับจากนั้นต่อมาครับในปี 2017 มีการเปิดตัว iPhone อยู่ 2 รุ่นด้วยกันนะครับก็คือ iPhone 8 แล้วก็ iPhone 10 iPhone 8จะมี 2 ขนาดคือ iPhone 8 กับ 8 plus ตัวใหญ่ตัวนี้นะครับ แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็คือจะเป็น iPhone 10 ซึ่งเป็น iPhone ที่ใช้ Face ID เป็นตัวแรกนะครับ ในปี 2018 นะครับ มีการเปิดตัว iPhone ทั้งหมด 2 รุ่นเช่นกันนะครับ จะเป็น iPhone 10s 10s Max แล้วก็ 10r นะครับ และปีที่แล้วครับ ก็คือปี 2019 มีการเปิดตัว 2 รุ่นด้วยกันนะครับ ก็เป็น iPhone 11 แล้วก็ iPhone 11 Pro และสุดท้ายท้ายสุดเลยเมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมานะครับ นั่นก็คือการเปิดตัว iPhone น SE รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นน้องใหม่นะครับ อ่ะ อันนี้คือเป็นภาพรวมให้เห็นก่อนนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันว่า iPhone นั้นมีการเปิดตัวมาแล้วทั้งหมดกี่รุ่นนานแล้วเท่าไหร่ และในอีกไม่กี่วันนะครับในวันที่ 13 ตุลาคมปี 2020 เราก็จะได้เห็น iPhone รุ่นใหม่ ถือว่าเป็นตัวท็อปที่หลายๆ คนก็คงเรียกชื่อกันไปแล้วว่า iPhone 12นะครับซึ่งในรอบนี้ครับข่าวลือของ iPhone 12 นั้น บอกว่าทาง Apple นั้นจะเปิดตัว มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด 4 ขนาดด้วยกันนะครับ ชื่อเรียกอย่างไม่เป็นทางการนะครับรุ่นแรกนั้นหน้าจอขนาด 5.4 นิ้ว จะเรียกว่า iPhone 12 mini นะครับขนาดใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยนะครับชื่อว่า iPhone 12 ในรุ่นนี้จะใช้ขนาดหน้าจอที่ 6.1 นิ้วครับขยับขึ้นมาอีกหน่อยครับจะเป็น iPhone 12 Pro ครับหน้าจอ 6.1 นิ้ว ซึ่งจะมีขนาดเท่ากับ iPhone 12 นะครับส่วนรุ่นสุดท้ายครับที่มีข่าวลือมาก็คือ iPhone 12 Pro Max ซึ่งตัวนี้ครับขนาดหน้าจอจะใหญ่ถึง 6.7 นิ้วเลยนะครับ ถ้าข่าวลือนี้เป็นจริงนะครับในรุ่น iPhone 12 Pro Max นั้นจะทำให้ รุ่นนี้กลายเป็น iPhone รุ่นที่หน้าจอใหญ่ที่สุดนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ครับใน iPhone 11 Pro Max ใน iPhone 10s Max นั้นขนาดหน้าจอจะอยู่เพียง 6.5 นิ้ว เท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าในอีกไม่กี่วันนับจากนี้ครับเราก็จะได้เห็นการเปิดตัว iPhone รุ่นใหม่กันแล้ว เดี๋ยวยังไงเรามารอติดตามพร้อมๆกันนะครับว่าในงานรอบนี้เราจะได้เห็นอะไรกันบ้างนะครับผมไว้เดี๋ยวยังไงทีมงาน iMod จะกอดติดสถานการณ์ดังกล่าวมาให้ได้ทราบกันอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง iMod Official ของพวกเราเอาไว้ นะครับรับรองว่าคุณจะไม่พลาดข่าวสารของทางฝั่ง iPhone 12 และผลิตภัณฑ์ของ Apple อย่างแน่นอนครับในคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมต้องไอ้มดขอตัวลาไปก่อน ไว้เดี๋ยวเราพบกันในคลิปหน้า สวัสดีครับ